สวัสดีค่ะ ไอซ์ศิตชานะคะ กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้สำหรับการแชร์ประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรอัศวินออนไลน์นะคะ วันกู๊ดติงวันนี้ที่ไอซ์อยากจะแชร์ก็คือเรื่องของ YouTube ค่ะ คุณรู้หรือไม่ว่า YouTube ไม่ได้เป็นแค่ช่องทางในการอัพโหลดคลิปวิดีโอแล้วเอาไว้แชร์แบ่งปันนะคะ แต่ YouTube ยังสามารถเปิดช่องทางการรับรายได้ได้เพิ่มด้วย อีกเช่นกันจากโฆษณาค่ะ ค่ะ ทีนี้อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งใช้กับ YouTube อะค่ะ เครื่องมือที่อยากแชร์มี 2ออย่างค่ะวันนี้สิ่งแรกก็คือเครื่องมือ h าร์ดบีดค่ะ เครื่องมือตัวนี้จะช่วยในการทำให้คุณสามารถเช็ค ยอดอสถิตินะคะ หรือว่าจำนวนคนวิวคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปของคุณได้ค่ะ ส่วนเครื่องมือที่2ก็คือ วว่าวิดีโอ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์แบบ แล้วก็สามารถที่จะใส่ซาวใส่เสียงใส่อะไรได้ด้วยนะคะ ค่ะ วันนี้ก็ขอแชร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆ เนี่ย เดี๋ยวเอาไว้ใครอยากรู้ติดต่อ ลองมาคุยกันดูได้ที่สมาคมนะคะ เราจะมีกูรูอีกหลาย ๆท่านค่ะ ที่พร้อมที่จะถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ แบบละเอียดยิบให้คุณได้รู้เลยค่ะ ค่ะ วันนี้ถ้าคุณชอบเกี่ยวกับคลิปการแบ่งปันของดิฉันนะคะ อย่าลืมนะคะ กด subscribe นะคะ แล้วก็ถ้าหากว่ามี Facebook ก็สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ ตรงส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเข้าไปกด follow กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ